วัฒนธรรมการกินอาหารในสำรับขันโตกของล้านนา หรือมารยาทและแบบแผนในการกินข้าวในขันตกการจัดการอาหารของชาวล้านนาในอดีตเป็นหน้าที่ของแม่บ้าน ซึ่งจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่เมื่อมีเสียงปลุกจากการขันแข็งของไก่ เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวแล้วจะเตรียมข้าวนึ่งและประกอบอาหารจะเตรียมนึ่งข้าวเหนียวและประกอบอาหารให้เสร็จจัดวางสำรับในขันตกให้เรียบร้อย แล้วยกขันโตกและแอบข้าวมาวางยังสถานที่กินข้าว เมื่อมีแขกมาที่บ้านจะยกสำรับไปกินที่เติมหรือลานบ้าน ที่เป็นการปูเสื่อไว้ ต้องเตรียมน้ำล้างมือ และผ้าเช็ดมือไว้ด้วย สมาชิกในครอบครัวก็จะมานั่งล้อมวงกินข้าวรอบสำรับขันโตกด้วยกัน ซึ่งจะต้องนั่งตามตำแหน่ง โดยพ่อและแม่นั่งติดกัน หรือนั่งตรงข้าม ลูกชายนั่งติดกับพ่อส่วนลูกสาวนั่งทางแม่ ผู้อาวุโสผู้อาวุโสในครอบครัวจะลงมือกินก่อนแล้วตามด้วยผู้อาวุโสน้อยกว่า ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อาวุโส เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารในครัวเรือนที่ปฏิบัติกันมา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ชาวล้านนาเรียกการกินอาหารทั่วไปว่ากินข้าวหรือกินข้าว การกินอาหารแต่ละมื้อมีชื่อเรียกต่างกัน ข้าวมื้อเช้าเรียกว่าข้าวงาน มื้อกลางวันเรียกว่าข้าวทอนหรือข้าวตอน มื้อเย็นเรียกว่าข้าวแรง องค์ประกอบของวัฒนธรรมการกินอาหารในสำรับขันโตกของล้านนา หรือมารยาทและแบบแผนในการกินข้าวนั้น แบ่งออกได้ดังนี้ การกินอาหารในสำรับขันโต ในอดีตจะใช้มือหยิบข้าวนึ่งพร้อมกับกับข้าวเข้าปาก ใช้ช้อนสำหรับตักอาหารที่เป็นแกง การกินข้าวนึ่งหรือข้าวเหนียว จะใช้มือที่ถนัดซึ่งอยู่ข้างเดียวกับกระติบข้าวพดข้าวนึ่งมากำไว้ในมือข้างที่ไม่ถนัด แล้วใช้มือที่ถนัดบิดข้าวนึ่งขนาดพอดีคำปั้นเป็นก้อนกลมเพื่อไม่ให้ข้าวยุ่ยแตกออกจากกันเมื่อจิ้มน้ำแกง หรือใช้หัวแม่มือกดลงไปบนก้อนข้าวนั้นให้เป็นหลุม หรือใช้หัวแม่มือกดลงไปบนก้อนข้าวนั้นให้เป็นหลุมเล็กน้อย เรียกว่าหักหน้าวอก เพื่อตักอาหารให้ได้มากขึ้น ขณะกินอาหาร หากฝืดคอจะใช้ช้อนตักน้ำแกงซดหรือใช้ก้อนข้าวนึ่ง จุ่มน้ำแกงให้ชุ่มพอประมาณก่อน แล้วนำข้าวใส่ปาก มารยาทและแบบแผนในการกินข้าวขันโต ในการกินข้าวขันโตกของชาวล้านนา มีประวัติมายาวนานซึ่งแหวมความเชื่อที่ปลูกฝังให้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา มารยาทในการกินถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั่งร่วมล้อมวงกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ใหญ่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และยังเชื่อว่าข้าวปลาอาหารมีพระคุณที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต ควรให้ความเคารพ ผู้ใหญ่ใช้โอกาสขณะการกินข้าว เพื่อสอนมารยาทและข้อห้ามการกินข้าวในสำรับขันโตกแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นข้อห้ามที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติสืบต่อกันมา วิธีการนั่งกินอาหารในสำรับขันโตก การนั่งกินโดยใช้ขันโตกที่มีความสูง มีผลดีในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ขันโตกที่ออกแบบมาเพื่อใช้วางสำรับอาหารแบบไม่ต้องก้ม เหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย วิธีการนั่งกินอาหารนั้นมีหลายลักษณะได้แก่ นั่งขดถวายคือการนั่งขัดสมาธิ เป็นการนั่งแบบสุภาพสำหรับผู้ชาย พระสงฆ์หรือเจ้านาย จึงมีคำพังเพยกล่าวถึงการนั่งกินข้าวแบบนี้ว่า ยามเยะกานแหงอย่างงัวอย่างควาย ยามกินข้าวขดถวายอย่างเท้า นั่นหมายความว่า ยามทำงานก็ให้ทำอย่างทุ่มเท ยามกินอาหารก็ให้มีความรู้สึกสบาย และภาคภูมิในตนเองเหมือนเป็นเจ้านายแต่สำหรับผู้หญิงการนั่งขดถวายถือว่าไม่สุภาพเรียบร้อย นั่งม้อแม้หรือนั่งป้อระแม่ คือการนั่งพับเพียบเป็นท่านั่งที่สุภาพสำหรับผู้หญิง ผู้ชายจะนั่งท่านี้เมื่อทำพิธีทางศาสนาหรือเข้าเฝ้าเจ้านาย นั่งยองขอยองหยอกหรือของหยอกคือการนั่งยองยองเป็นท่านั่งที่ผู้ชายและเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันนิยมนั่งกินอาหารพร้อมวงเพราะไม่เปลืองที่ หรือนั่งในสถานที่ที่พื้นไม่สะอาดหรือเรียบพอที่จะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบ การนั่งท่านี้ยังมีความคล่องตัวสูง เวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะสามารถลุกขึ้นได้ทันที แต่ไม่ควรนั่งท่านี้ในที่สาธารณะ นั่งปกหัวเข่าหรือการนั่งชันเขา่า ผู้สูงอายุจะชอบนั่งท่านี้ เพราะเป็นท่าที่สบาย ไม่เมื่อยเท่ากับการนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิ นั่งเหยียดแข้ง ผู้สูงอายุจำเป็นต้องนั่งในท่านี้ เพราะมีการปวดเมื่อยตามร่างกาย และมีการชา การนั่งท่านี้ถือว่าไม่สุภาพ การนั่งในปัจจุบัน มีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับสมัยนิยม และเพื่อให้รองรับกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ รวมถึงชาวต่างชาติอาจไม่สามารถนั่งแบบคนไทยได้ เช่น มีการปรับให้นั่งโต๊ะที่ประยุกต์ แบบโต๊ะอาหารแทน นั่งบนแคร่หรือต่างนั่ง ข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในระหว่างกินอาหาร มารยาทหรือข้อห้ามต่างๆ ที่ชาวร้านนาถือปฏิบัติในระหว่างการกินอาหารสืบมาจนปัจจุบันนี้ มีด้วยกันหลายประการคือ ไม่ถมน้ำลายหรือคายอาหารในขณะกินอาหาร ไม่พูดถึงสิ่งที่น่ารังเกียจขณะกินอาหารเช่น พูดถึงสิ่งสกปรก ไม่หยอกล้อเล่นไม่ทะเลาะกัน ไม่หัวเราะขณะกินอาหาร ไม่พูดมาก ดังภาษิตที่ว่า ดักเมื่อกินข้าว ดักเมื่อเข้านอน แปลว่า ไม่ควรพูดเวลากินข้าวและเวลานอน ไม่ควรนำช้อนเคาะกัน ไม่นำช้อนเคาะถ้วยชามหรือขันโตกให้เกิดเสียงดัง ไม่นินทาผู้อื่นในขณะกินข้าว เชื่อว่าจะทำให้ผู้ถืกนินทา ฝันร้าย ไม่ใช้ช้อนคนแกงหรืออาหารจนหกล้นถ้วย หรือไม่เลือกอาหารเฉพาะที่ตนเองชอบเท่านั้น ไม่กินบกจกลง คือคดข้าวหรือตักกินอาหารเฉพาะตรงกลาง ไม่ใช้ปากเล็มหรือเลียข้าวและอาหารที่ติดมือ หรือดูดมือที่เปื้อนอาหาร เมื่ออิ่มแล้วไม่บ่นว่าคัดท้องหรือกัดตอง ถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดที่ไม่รู้จักพอประมาณตน ที่ไม่รู้จักประมาณตน ไม่จกหม้อแกงคือไม่แอบกินก่อนหรือรับหลังผู้อื่น โดยตักหรือหยิบอาหารกินจากหม้อ